ที่36 เทคนิคการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันพิชคณิต ที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่า ในกรณีที่ฟังก์ชันอยู่ในรูปที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน ถ้าตัวถูกหาปริพันธ์ประกอบด้วยพจน์ ax บวก b ที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนนะคะ เราจะเปลี่ยนตัวแปรใหม่เป็น ax บวก b เท่ากับ z ยกกำลัง n โดยที่ n คือคอรนอของตัวส่วนของเลขชี้กำลังทุกตัวของพจน์ ax บวก b นะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างหนึ่ง จงหาปริพันธ์ของ 4 ส่วนด้วย x บวก x ยกกำลังเศษ3ส่วน 5 dx วิธีทำนะคะ ตอนนี้คอรนอของ 1 กับ 5 ของเราก็คือ 5 นะคะ เราจึงจะกำหนดให้ x ของเราเท่ากับ z ยกกำลัง 5 หาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้เป็น dx เท่ากับ 5z ยกกำลัง 4 dz นะคะ แทนกลับไปที่โจทย์ จะได้เท่ากับปริพันธ์ของ 20z ยกกำลัง 4 หารด้วย z ยกกำลังห้าบวก z ยกกำลังสามดีแซ z ยกกำลังสามตัดกันได้นะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ20 z หารด้วย z ยกกำลังสองบวกหนึ่งดีแซเราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรมาช่วยในการหาปริพันธ์กันนะคะ นั่นก็คือ เราจะกำหนดให้ u เท่ากับ z ยกกำลังสองบวกหนึ่ง หาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้ du เท่ากับ 2z dz จัดรูปจะได้เป็นเศษ1ส่วน 2z du เท่ากับ dz นะคะ เราก็จะนำตรงนี้ทั้งหมดแทนกลับลงไปนะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ 20z หารด้วย u คูณอยู่กับเศษ1ส่วน 2z du นะคะ z ตัดกันได้ ก็จะได้เท่ากับปริพันธ์ของ10ส่วน u du นะคะ ซึ่งพอเราหาปริพันธ์ปุ๊บก็จะได้ออกมาเป็น 10 คูณอยู่กับล็อกของ ค่าสมบูรณ์ของ u ฐาน e บวกกับค่าคงที่4เมื่อเราแทน u เท่ากับ z ยกกำลัง 2 บวก 1 กลับลงไปนะคะคำตอบของเราก็จะได้เป็น 10 คูณอยู่กับบล็อกของค่าสมบูรณ์ของ z ยกกำลัง2บวก 1 ฐาน e บวกกับค่าคงที่4 และตอนนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวแปรกลับไปเป็นตัวแปร x เหมือนเดิมนะคะ จากที่เรากำหนดให้ก็คือ x เท่ากับ z ยกกำลัง 5 เราจะได้ว่า z เท่ากับ x ยกกำลังเศษ1ส่วน5นะคะสุดท้ายคำตอบของเราก็คือ 10 คูณอยู่กับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ x ยกกำลัง2ส่วน 5 บวก 1 ฐาน e นะคะ บวกค่าคงที่ 4 ตัวอย่าง 2 จงหาปริพันธ์ของรากที่สองของ x บวก 5 หารด้วย 2 บวกกับรากที่ 4 ของ x บวก 5 dx นะคะวิธีทำนะคะคอรนอของ 2 และ 4 ก็คือ 4 นะคะ ดังนั้นเราจะกำหนดให้ x บวก 5 เท่ากับ z ยกกำลัง 4 หาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้ dx เท่ากับ 4z ยกกำลัง3 dz แทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะ จะได้เท่ากับปริพันธ์ของ z ยกกำลังสองส่วนด้วย2บวก z คูณอยู่กับ 4z ยกกำลังสาม dz เราจะเห็นว่าฟังก์ชันที่เราจะหาปริพันธ์นะคะ เป็นฟังก์ชันตรรกะยาไม่แท้ เนื่องจากเลขชี้กำลังของตัวเศษเห็นไหมคะ คือ z ยกกำลัง5ส่วนเลขชี้กำลังของตัวแปรที่เป็นตัวส่วนคือ z ยกกำลัง1นะคะ ข้างบนมากกว่าข้างล่างนะคะ 5 มากกว่า 1 เราจึงต้องทำให้เป็นฟังก์ชันตรรกะแท้ก่อนนะคะ ในที่นี้ใช้วิธีการตั้งหารค่ะ จะได้เป็นการหาปริพันธ์ของ 4z ยกกำลัง4ลบ 8z ยกกำลัง3บวก 16z ยกกำลัง2ลบ 32z บวก 64 ลบ128ส่วนด้วย z บวก2 dz นะคะ หลังจากนั้นเราก็หาปริพันธ์ออกมาเลยนะคะ จะได้เท่ากับ 4z ยกกำลัง 5 ส่วน5ลบ 8z ยกกำลัง4ส่วน4บวก 16z ยกกำลัง3ส่วน3ลบ 32z ยกกำลัง2ส่วน2บวก 64z ลบ128ล็อกของค่าสมบูรณ์ของ z บวก2ฐาน e บวกค่าคงที่ c นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยนตัวแปรกลับนะคะไปเป็นตัวแปร x เหมือนเดิม จากที่เรากำหนดไว้คือ x บวก 5 เท่ากับ z ยกกำลัง 4 เราก็จะได้เป็น z เท่ากับ x บวก 5 ทั้งหมด ยกกำลังเศษ 1 ส่วน 4นะคะนำตัวนี้แทนกลับลงไปในปริพันธ์ที่เราได้หาไว้แล้วนะคะก็จะได้คำตอบออกมานะคะอยู่ในรูปของตัวแปร x ค่ะ ตัวอย่าง 3 นะคะ จงหาปริพันธ์ของเซตหนึ่งส่วนด้วย 3 บวก 2x ทั้งหมดยกกำลังเศษ2ส่วน 3 บวก 3 บวก 2x ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน 2 dx วิธีทำนะคะคอรนอของ 3 และ 2 ตอนนี้นะคะ ก็คือ 6 นะคะ ดังนั้นเราจะกำหนดให้ 3 บวก 2x เท่ากับ z ยกกำลัง 6 หาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้เป็น 2 dx เท่ากับ 6z ยกกำลัง5 dz นั่นก็คือ dx ของเราจะเท่ากับ 3z ยกกำลัง5 dz นั่นเองนะคะ แทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะ จะได้เท่ากับปริพันธ์ของ 3z ยกกำลัง5หารด้วย z ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลังเศษ2ส่วน3บวก z ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน2 dz นะคะพอจัดรูปแล้วนะคะ เราก็จะได้เป็น 3 คูณอยู่กับปริพันธ์ของ z ยกกำลังสองหารด้วย z บวก1 dz นะคะเนื่องจากว่า z ยกกำลังสองหารด้วย z บวก1เป็นฟังก์ชันตรรกยะไม่แท้นะคะซึ่งสามารถแปลงให้เป็นฟังก์ชันตรรกยะแท้ได้นะคะดังนั้นจะได้เท่ากับ 3 คูณอยู่กับปริพันธ์ของ z ลบ1บวกเศษ1ส่วนด้วย z บวก1 dz เมื่อหาปริพันธ์นะคะจะได้เท่ากับ 3z ยกกำลัง2ส่วน2ลบ 3z บวก 3 คูณอยู่กับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ z บวก1ฐาน e บวกค่าคงที่ c นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะจะทำการเปลี่ยนตัวแปรกลับไปเป็นตัวแปร x เหมือนเดิมนะคะ จากที่เรากำหนดไว้คือ z ยกกำลัง6เท่ากับ3บวก 2x นะคะ ดังนั้น z ของเราก็จะเท่ากับ 3 บวก 2x ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน6ซึ่งจะได้คำตอบออกมานะคะก็คือ เศษ3ส่วน2คูณอยู่กับ3บวก 2x ทั้งหมด ยกกำลังเศษ1ส่วน2ลบด้วย 3 คูณอยู่กับ3บวก 2x ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน6บวกด้วย 3 คูณอยู่กับล็อกของค่าสมบูรณ์ของ3บวก 2x ทั้งหมดยกกำลังเศษ1ส่วน6บวก1ฐาน e แล้วก็บวกค่าคงที่ c ค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะ จงหาปริพันธ์ของ e ยกกำลังรากที่ 2 ของ x บวก 1 dx วิธีทำนะคะ เราจะกำหนดให้ x บวก 1 เท่ากับ z ยกกำลัง2หาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้ dx เท่ากับ 2z dz เราก็จะแทนกลับลงไปที่โจทย์นะคะ จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง z คูณอยู่กับ 2z dz หรือ ท่ากับ 2 คูณอยู่กับปริพันธ์ของ z คูณอยู่กับ e ยกกำลัง z dz นะคะ การหาปริพันธ์ของ z e ยกกำลัง z dz นั้นนะคะ จะต้องใช้เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนมาช่วยแก้ปัญหาค่ะ ตอนนี้เราก็จะมากำหนดให้ u เท่ากับ z และ dv เท่ากับ e ยกกำลัง z dz นะคะ นำยูมาหาค่าเชิงอนุพันธ์ และดีวีนำมาหาปริพันธ์นะคะ เราจะได้ดียูเท่ากับดีแซและ v เท่ากับ e ยกกำลังแซดจากสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนนะคะ ก็คือปริพันธ์ของ u dv มีค่าเท่ากับ u คูณกับ v ลบด้วยปริพันธ์ของ v du นะคะ เราก็จะแทน u du v และ dv นะคะ กลับลงไปในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนนี้นะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ z คูณอยู่กับ e ยกกำลัง z dz จะมีค่าเท่ากับ z คูณอยู่กับ e ยกกำลัง z ลบด้วยปริพันธ์ของ e ยกกำลัง z dz ซึ่งตอนนี้เราสามารถหาปริพันธ์ของ e ยกกำลัง z ได้แล้วนะคะดังนั้นเมื่อหาปริพันธ์แล้วจะได้เท่ากับ z คูณอยู่กับ e ยกกำลัง z ลบด้วย e ยกกำลัง z บวกค่าคงที่ 4 ดังนั้นนะคะ เมื่อแทนกลับลงไปนะคะ เราก็จะได้เท่ากับ 2 คูณอยู่กับ z คูณอยู่กับ e ยกกำลัง z ลบ e ยกกำลัง z บวกค่าคงที่4นะคะ เปลี่ยนตัวแปรกลับให้เป็นให้เป็นตัวแปร x เหมือนเดิมนะคะ จาก x บวก 1 เท่ากับ z ยกกำลัง2อันนี้คือที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะ เราก็จัดให้อยู่ในรูปของ z เท่ากับ รากที่ 2 ของ x บวก1นะคะ สุดท้ายคำตอบของเราก็จะเท่ากับ 2 คูณอยู่กับ e ยกกำลังรากที่ 2 ของ x บวก 1 คูณอยู่กับรากที่ 2 ของ x บวก 1 ลบ1นะคะ บวกค่าของที่ 4บทสรุปนะคะ เราก็ได้ศึกษาเทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแทนค่า ในกรณีที่ฟังก์ชันอยู่ในรูปที่เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนค่ะ